สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแทรกข้อความบนเอกสารค่ะ การสร้างเอกสารบน Microsoft Word 2013 นั้นนะคะ ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการข้อความได้มากค่ะ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดแบบตัวอักษร การจัดรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังสามารถกลับมาแก้ไข เนื้อหาได้เสมอนะคะ การป้นข้อความลงบนเอกสารนะคะ เมื่อทดลองพิมพ์ข้อความในเอกสาร Microsoft Word นะคะ ถ้าข้อความที่พิมพ์ลงไปมีความยาว เกินด้านขวาของเอกสารนะคะ โปรแกรมจะทำการตัดคำและขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ เมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะ ให้กดปุ่มแท็บนะคะบนคีย์บอร์ดนะคะ หรือว่าเราจะทำการกดปุ่ม enter นะคะเพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ แล้วก็พิมพ์เอกสาร ใหม่นะคะวิธีการเลื่อนจุดแทรกข้อความนะคะจุดแทรกข้อความหรือว่าเคอร์เซอร์นะคะก็คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งแทรกข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ ซึ่งสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปณนะตำแหน่งใดๆนะคะในเอกสารได้ โดยใช้เมาส์คลิกเลือกตำแหน่งนะคะลักษณะของเคอร์เซอร์ก็จะเป็นตัวกระพริบนะคะ นอกจากนี้นะคะ นอกจากการใช้เมาส์แล้วนะคะ เราก็จะใช้คีย์บอร์ดนะคะ ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ได้นะคะ อย่างเช่น ใช้ปุ่มลูกศรนะคะ ซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงนะคะ หรือว่าปุ่มโฮมนะคะ เพื่อต้องการเลื่อนไปยังต้นแถวของแถวนั้นๆนะคะ หรือว่าปุ่ม N เพื่อที่จะเลื่อนไปยังท้ายแถวของแถวนั้นๆนะคะ การเลือกตัวอักษรหรือข้อความบางส่วนนะคะใน Microsoft Word นะคะก่อนการทำงานกับข้อความในเอกสาร เช่น การคัดลอกการย้าย หรือการจัดรูปแบบให้กับข้อความจำเป็นที่ต้องเลือกข้อความที่ต้องการทำงานก่อน จากนั้นจึงจะใช้ใชคำสั่งได้นะคะหรือทำงานกับข้อความได้ ซึ่งการเลือกข้อความสามารถทำได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกนะคะการใช้เมาส์เลือกข้อความ การใช้เมาส์เลือกข้อความให้คลิก ตรงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกนะคะ แล้วก็กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ จากนั้นก็แรกเมาส์ ให้เกิดแถบสีดำทับข้อความ แล้วปล่อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของข้อความที่ต้องการค่ะ การเลือกเฉพาะคำในเอกสารนะคะถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกคำ ใดคำหนึ่งในข้อความนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกที่คำนั้นได้เลยนะคะซึ่งจะเกิดแถบสีดำนั้นขึ้นมานะคะหมายความว่าคำนั้นได้ถูกเลือกแล้วนะคะการเลือกทั้งบรรทัดนะคะการเลือกข้อความทั้งบรรทัด สามารถทำได้โดยให้เลื่อนตัวชี้เมาส์นะคะหรือว่าเมาส์พอยเตอร์ ไปทางด้านซ้ายของข้อความ นะคะตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ลูกศรนะคะแล้วก็ให้คลิกตรงบรรทัดที่ต้องการนะคะก็จะเกิดแถบสีดำทับทั้งบรรทัดที่เลือกนะคะการเลือกทั้งย่อหน้านะคะการเลือกข้อความทั้งย่อหน้าสามารถทำได้โดยให้เลื่อน ตัวชี้เมาส์นะคะหรือว่าเมาส์พอยเตอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความนะคะตัวชี้เมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ลูกศรเหมือนกัน ให้ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกย่อหน้าที่ต้องการนะคะ ดับเบิลคลิกนะคะ การเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารนะคะ การเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารสามารถทำได้โดยการใช้กลุ่มเครื่องมือ editing นะคะ คลิกปุ่มคำสั่ง select นะคะ ในแท็บ Home นะคะ ในกลุ่มคำสั่ง Editing นะคะ เลือกคำสั่ง Select นะคะ แล้วก็เลือก Select All นะคะ หรือว่าเราจะกดคีย์ Control แล้วก็ A นะคะบนคีย์บอร์ดก็ได้นะคะ หมายถึงการเลือกทั้งหมดค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการคัดลอกข้อความ แล้วก็ย้ายข้อความนะคะในโปรแกรม Microsoft Word 2013นะคะหากต้องการพิมพ์ข้อความซ้ำๆกัน ผู้ใช้ควรใช้วิธีการคัดลอกข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสารเพื่อประหยัดเวลา ซึ่งวิธีการคัดลอกหรือย้ายข้อความ สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์ หรือการใช้ปุ่มคำสั่งนะคะวิธีการนะคะมีหลายวิธีนะคะวิธีที่1นะคะวิธีการใช้เมาส์คัดลอกหรือย้ายข้อความ ธีการคัดลอกหรือย้ายข้อความด้วยการใช้เมาส์นั้นนะคะเหมาะสำหรับการคัดลอกหรือย้ายข้อความไปยังตำแหน่งที่ไม่ไกลมากนัก เช่นการคัดลอกหรือย้ายไปยังตำแหน่งที่อยู่บนหน้าเอกสารเดียวกัน หรือตำแหน่งที่อยู่ในย่อหน้าถัดไปนะคะวิธีการก็คือเราใช้เมาส์นะคะเลือกข้อความนะคะแล้วก็ เลือกข้อความเสร็จนะคะ เราไปใช้คำสั่งที่เมนู Home นะคะ ใช้คำสั่ง Copy นะคะในการคัดลอก ถ้าต้องการย้ายข้อความให้ใช้คำสั่งคัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาเมาส์นะคะไปคลิกเคอร์เซอร์ในตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการวาง นะคะจากนั้นนะคะใช้คำสั่งที่อมโฮมเหมือนกันแล้วก็ใช้คำสั่งเพจนะคะข้อความของเราก็จะถูกคัดลอกมานะคะวิธีการที่2นะคะก็คือการใช้คำสั่งสำหรับคัดลอกหรือย้ายข้อความนะคะหากข้อความที่คัดลอกหรือย้ายกับตำแหน่ง ที่จะนำข้อความไปวางอยู่ไกลกันมากนะคะเช่นห่างกันหลายหน้ากระดาษ หรือเป็นการคัดลอกหรือว่าย้ายแบบข้ามไปยังเอกสารตัวอื่นนะคะ การใช้เมาส์คัดลอกข้อความ คงไม่สะดวกแน่นะคะ ในการอ่านในกรณีแบบนี้นะคะ ผู้ใช้ควรใช้คำสั่ง copy สำหรับคัดลอกข้อความและคำสั่งคัดในการตัดข้อความนะคะ กรณีที่ต้องการย้ายข้อความ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะ วิธีการก็คือ เราเลือกข้อความก่อนนะคะแล้วก็ไปที่แท็บโฮมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Copy หรือว่า Cut นะคะสมมุติว่าเราย้ายไปในไฟล์เอกสารไหนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการวางข้อความนะคะโดยใช้คำสั่งที่เมนูโฮมนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งเพจนะคะในคำสั่งเพจนะคะมันจะมีตัวเพจออปชันนะคะสามรูปแบบนะคะตัวแรกนะคะ Keep Source Formatting นะคะ ก็คือการให้รูปแบบของข้อความเหมือนกับรูปแบบเดิมที่คัดลอกมานะคะ ถ้าใช้คำสั่ง merge formatting นะคะ ก็คือการปรับรูปแบบของข้อความให้เหมือนกับรูปแบบของเอกสารปลายทางที่นำไปวางนะคะ ถ้าเลือกคำสั่ง keep text only นะคะ ก็คือการวางเฉพาะข้อความนะคะ โดยตัดองค์ประกอบทางกราฟิกออกนะคะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ